อันนี้จะเป็นประเภทผักสลัดค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าต้นอะไรนี่เรามีป้ายบอกอาาอันนี้เป็นตระกูลเรดเรดโบค่ะใช่จะมีชื่อเขียน เพราะว่าเราเพาะเอาไว้กว่า 15 สายพันธุ์สำหรับสลัดเฉยๆเนี่ยค่ะสำหรับสลัดเฉพาะเนี่ยนอกเหนือจากพวกผักสมควรเช่นคะน้าอะไรเงี้ยละเราก็จะมีสลัดตรงนี้ ซึ่งตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนค่ะ โรงเรียนในร่มก็คือเราจะใช้เป็นพื้นที่ในการ เพาะเมล็ดพันธุ์ผักที่หลังจากที่เราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปลงดินกลางแจ้งค่ะ เรียกว่าเป็นโรงอนุบาลก็ได้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งด้านหลังเราก็จะเป็นจุดที่เราไว้เพาะเพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ของผักค่ะก็เมล็ดพันธุ์พวกนี้เก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ด้วยใช่ค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ใช่ไหมครับเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ค่ะ ไม่ได้มีการใช้เคมีใด ๆ ในการปลูกในการเลี้ยงค่ะในตลาดปัจจุบันนี่หายากนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดอินทรีย์ที่เอาไปปลูกต่อได้นี่แต่ตรงนี้เราใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ พี่เมย์ได้มาจากที่ไหนครับ ตรงนี้เรามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เราที่เรา มีการติดตามกันอยู่นะคะ แล้วเราก็ติดต่อขอซื้อจากเขา ซึ่งเป็นซึ่งเป็นสถานที่ที่ไว้วางใจได้ว่าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์จริงๆครับค่ะ ก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ต้นต้นพืชนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เองเก็บเมล็ดพันธุ์ก็คือต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รู้จบ อันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็การเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ให้กับรุ่นต่อๆไปได้เก็บไว้ปลูกด้วยถูกต้องค่ะตรงนี้มีนอกจากสลัดแล้ว ทางด้านนู้นก็จะเป็นพวกผักบุ้งเป็นต้นอ่อนใช่ไหมครับค่ะ เป็นต้นอ่อน ตรงนั้นที่ลงในกระถางนะคะ แล้วก็ลงในกระป๋องเนี่ย อยากให้คนที่เข้ามาดูเนี่ย ได้มองเห็นว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย วัสดุอะไรก็สามารถนำมาปลูกได้ ไม่มีพื้นดินก็ปลูกได้ก็ปลูกได้แค่หาวัสดุมาแล้วอันนี้ทำเป็นต้นอ่อนทานได้ด้วย ได้ด้วยค่ะครับ ทีนี้หลังจากรู้วิธีการเพาะแล้วนี่อันนี้คือเราเพาะเอง เพาะเองทั้งหมดค่ะอันนี้อายุเมื่อไหร่เขาจะลงแปลงได้นะครับ จริงๆตรงนี้ลงแปลงได้แล้ว อายุของต้นเนี่ยประมาณสักเกือเกือบ 2 สัปดาห์แล้วค่ะค่ะ เรียกว่าสามารถถ้าจะลงแปลงกลางแจ้งก็สามารถลงได้เลย แล้วหลังจากนั้นก็คือนับไปอีกประมาณ 30 วันก็จะทานได้ ประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะครับประมาณสักเดือนหนึ่งอ่างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูแปลงที่ ูกผักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ได้ค่ะทางด้านนู้นใช่ไหมครับพี่ด้านนู้นค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกัน ี่เมย์ครับทั้งผักเนี่ยก็ปลูกเอง ค่ะ ลงดินก็ปลูกเอง ลงเรือนนี่ทำเองด้วยหรือเปล่าครับโรงเรือนเนี่ยทำทำเองเหมือนกันค่ะ แต่ว่าจริง ๆ มันเป็นความล้มเหลวที่เราได้กลับมามากกว่าต้องบอกอย่างนั้น คือในสมัยก่อนก่อนที่เราจะทำเกษตรอินทรีย์นะคะเราได้ศึกษาในเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกก็คือปลูกผักในน้ำนั่นเองเคยปลูกผักไฮโดรมาก่อนด้วย เคยค่ะเคย แต่ทีนี้ว่าไอการปลูกผักลงน้ำเนี่ยมันมีกระบวนการแล้วก็มี เรื่องของวัตถุดิบเนี่ยที่เราต้องซื้อจากข้างนอกมาอย่างเช่น ปุ๋ยที่อยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งพอเรานำมาทำแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่เหมาะกับเรา เพราะว่าต้นทุนมันสูงทีนี้เราก็เลยมีการทำปุ๋ยขึ้นมาเอง เพราะว่าทางคุณพ่อเนี่ยค่ะพอพอที่จะมีความรู้เรื่องการผสมปุ๋ย พอผสมปุ๋ยแล้วลองเอามาใส่ในน้ำแล้วใช้เองผลปรากฏว่ามันทำให้ต้นแกน ไม่ได้ผลไม่ได้ผลค่ะ ก็เลยคิดว่าจริง ๆ มันควรจะต้องมีสูตรอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเสริมลงไปในในตัวที่เป็นน้ำยาค่ะ ซึ่งเราอ่ะไม่รู้ ก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่ออย่างนั้นเนี่ยจะให้เราไปซื้อเขาตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันต้นทุนมันสูงมาก เราก็เลยปรับวิธีการเลย จากการทำไฮโดรก็เลยเป็นผักลงดินดีกว่า น่าจะเหมาะกับเรามากกว่า เพราะอีกอย่างหนึ่งคือ การทำผักลงดินเนี่ยเราทำเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฮโดรเนี่ยมันก็จะต้องแยกกันให้ออกระหว่างอินทรีย์กับไฮโดรเพราะไฮโดรเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมที่อาจจะไม่ใช่อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ก็ได้ ใช่ เพราะคน คนยังเข้าใจผิดเยอะมากครับว่าไฮโดรกับออร์แกนิกเนี่ย บางคนเข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกัน นึกว่าตัวเดียวกันรวมกัน แต่จริงๆ พอเราทดลองทำแล้วจริงๆเรามาค้นพบว่ามันไม่ใช่ค่ะ แต่ในเมื่อถ้าเกิดเราจะเดินทางอินทรีย์แล้วเนี่ยเราลงดินดีกว่า อาจจะเสียเวลาในการล้างผักที่ติดดินหน่อย แต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราได้เห็นที่มาแล้วว่าดินนี่เราก็ปรุงเองไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ค่ะสารตกค้างไม่มีแน่นอนนะครับอย่างข้างในนี้ก็จะเป็นผักเป็นจิงจูชายใช่ไหมครับจิงจูชาย อันนี้จะเป็นตั้งโอ ตั้งโอหรือว่าชีล้อม ค่ะ ก็ปลูกในโรงเรือนแบบนี้ได้ ได้เหมือนกันค่ะ ปลูกได้แล้วก็งามด้วยครับค่ะ จะเห็น อย่างที่พี่เมย์บอกโรงเรือนออกแบบเองนี่ระบบการให้น้ำค่ะ ก็ออกแบบเองออกแบบออกแบบเองทั้งหมดค่ะ โดยคุณพ่อจะเป็นคนออกแบบ ครับ แบบนี้เราไม่ต้องเดินรถใช่ไหมครับ ไม่ต้องเดินรถให้เมื่อยเลยค่ะ เรา อย่างที่เราไปดูตรงจุดที่เราเป็นโรงเรือนบริหารจัดการน้ำใช่ไหมคะ เราเปิดน้ำตรงนั้นปุ๊บ เราใส่ปุ๋ย เราใส่เเชื้อราต่างๆ ที่เราต้องการเปิดออกมาปุ๊บ มันก็จะมาเข้าสายพวกนี้ทั้งหมด แล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆ จะเห็นว่ามีหัวบังคับตรงนี้นะคะ มีวาล์วอ่า มีวาล์วบังคับ ถ้าเกิดแปลงนี้เราไม่อยากให้เราก็ปิดวาล์วถ้าถ้าอยากให้เราก็เปิดวาล์วเท่านั้นเองครับง่ายๆง่ายเท่านั้นเอง ทั้งปุ๋ยทั้งน้ำ มาพร้อมกันก็จะมาในนี้เลยค่ะ เราไม่ต้องพึ่งคนงานมากคนงานก็จะได้ทำงานได้มากขึ้นใช้คนงานน้อยลงประหยัดเวลามากขึ้น ประหยัดต้นทุนด้วย อันนี้ก็จะเป็นผักกิงจูชายแล้วทางด้านนู้นนี่เป็นผักสลัดด้วย ใช่ค่ะ ขอเดินไปดูได้ค่ะ แปลงผักอะไรครับพี่เมย์ ตรงเนี้ยจะเป็นผักกุ้ยช่ายค่ะ ที่ปลูกแทรกไปกับร่องของถั่วลิสงครับค่ะ กุ้ยช่ายเนี่ยจะเป็นกุ้ยช่ายพันธุ์ที่เราตัดแล้วก็นำใบเนี่ยไปจำหน่ายที่เราจะเห็นกันในท้องตลาดที่เขาไปแปรรูปทำเป็นขนมกุ้ยช่ายครับค่ะ เนี่ยก็คือต้นกุ้ยช่ายตรงเนี้ย อ๋อคือต้นนี้ใช่ไหมพี่อันนั้นจะอันนั้นไม่ใช่ค่ะ อันนี้ค่ะไม่ใช่ครับ อันนั้นจะเป็นแห้วหมูค่ะ อันนี้ย่าแห้วหมู อ่าอันนี้นี่มันสังเกตมันจะเป็นกออย่างนี้นะคะ และลำลำต้นมันจะเป็นลำต้นที่พุ่งคล้าย ๆต้นหอม ครับค่ะ เนี่ยคือก็คือกุยช่าย นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆกับต้นแห้วหมูนี่ผมแยกแทบไม่ออกใกล้เคียงกันมากครับค่ะตรงนี้ยก็คือพอเราพอเราตัดไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ หมายถึงว่ามันก็จะพุ่งขึ้นมาสูงขึ้นครับแล้วพอได้ระยะเราก็ตัดไปอย่างเงี้ยคือทำอย่างเงี้ยซ้ำๆไปเรื่อย ๆ แล้วกอมันก็จะแตกใหม่ขึ้นเรื่อยๆจะแตกออกข้างๆข้างๆใช่ไหมคะก็ตัดแล้วก็ไปขายแล้วเขาก็งอกขึ้นมาอีก ก็งอกขึ้นมาใหม่เงี้ยก็เป็นเป็นเหมือนกับ ไม่ปลูกแค่ครั้งเดียวปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะแตกออกมาใหม่เรื่อยๆ ให้เราได้เก็บผลผลิตไปครับผมค่ะ